สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF058 EP นี้จะเป็น EP 1เสื้อ058นะคะ จะเป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมาค่ะ งานเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ พี่จะเริ่มโดยการที่ขึ้นงานเป็นห่วงโซ่นะคะ แล้วก็ถักลายออกมา เป็นช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3เดี๋ยวค่อยๆดูตามพี่เมย์นะคะ แล้วด้านล่างตรงนี้ จะเป็นลายผสมกัน อันนี้หนึ่งลาย อันนี้อีกหนึ่งลาย ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลาย สับปะรดนะคะ เสื้อจะเป็นเสื้อถักจากคอลงมาคำนวณจากตรงคอเป็นหลักนะ เสื้อตัวนี้นะคะ ตรงที่ถักคอสามแถวเนี่ย พี่เมย์เคยถักเสื้อแล้วสองรหัส คือรหัส mf 0 3 3กับ mf 0 5 5พิมพ์ค้นหาที่ youtube ได้นะคะ พิมพ์ด้วยรหัส mf 0 3 3กับ mf 0 5 5ค่ะ เสื้อสองตัวพี่ถักด้วยลายนี้มาแล้ว ทีนี้มาดูตัวนี้นะคะ MF 0 5 8นะคะ พี่เมย์จะใช้ไหมเส้นขนาดเบอร์18เป็นคอตตอนนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูไหม แล้วก็เข็มใช้หัว1.5มิลค่ะ งานจะเริ่มโดยการที่ขึ้นเป็นห่วงโซ่หน้าตาแบบนี้ ข้อมูลตรงนี้นะคะ พี่จะลงไว้ตรงอัลบั้มของแฟนเพจแฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมด ชื่ออัลบั้มคือตัวนี้ค่ะ MF058 m e t i n i Handmade คุณเข้าไปที่ Facebook แล้วคุณพิมพ์ค้นหานะคะ เสื้อตัวนี้พี่เมย์จะเริ่ม64ห่วง1ช่วงลายจะใช้2ห่วงนะคะ64หาร2จะได้ช่วงลายที่1ช่วงลายที่2 44 ช่วงลายที่3 50 แล้วจะแบ่งแขนนะคะ แขนสองข้าง ข้างละ11ดอก หน้าและหลัง หน้าและหลังสิบสี่ดอก ทีนี้ถ้าคุณจะลดขนาด หรือตรงแขนคุณจะเพิ่มก็ได้นะคะ แล้วแต่นะ ตรงแขนคุณจะแบ่งเป็นสิบสองก็ได้ ถ้าแขนคุณเป็นสิบสอง ตรงนี้จะเป็นสิบสามมันก็จะลดลงตามส่วน ถ้าไหมคุณเล็กนะคะมันเล็กกว่า เบอร์สิบแปดจำนวนห่วงต้องเพิ่มขึ้น อย่างคุณใช้เบอร์สิบหกนะคะ พี่ก็แนะนำให้คุณขึ้นเนี่ยค่ะหกสิบแปดกับเจ็ดสิบสองคุณเลือกดู ลองดูนะคะ งาน ฝีมือไม่มีอะไรตายตัวนะคะ ขึ้นอยู่กับเราลอง เราลองแล้วเราจะรู้ว่าสูตรไหนที่เหมาะกับตัวเราเอง ถ้าไหมเล็กลง จำนวนห่วงจะต้องเพิ่ม จำนวนดอกจะต้องเพิ่มเป็นไปตาม สัดส่วน ถ้าไหมคุณเท่าพี่รอบอกของตัวเสื้อ100เซนพี่ใช้สูตรนี้ ถ้ารอบอกคุณมากกว่านะคะ ก็ลองเพิ่มดู ตรงนี้อาจจะเป็นร้อยนี่นะคะ เป็นร้อยห้าร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าลองดูค่ะ แขน ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ ถ้าตอนที่ จะ เชื่อมต่อแล้วคุณมีความรู้สึกว่าแขนคุณเล็ก คุณจะเพิ่มตรงนี้เป็น 13 ตรงนี้ก็จะลดลงเป็น14เป็นไปตามสัดส่วน ลายช่วงที่1อันนี้พี่ใช้แถวนี้นะคะ ลายช่วงที่1ได้32ดอก ช่วงที่2 44ดอก ช่วงที่3 50ดอก ช่วงที่2จะเพิ่มขึ้น12นะคะ ช่วงที่3จะเพิ่มขึ้นจาก ช่วงที่2เนี่ย6ดอก คุณแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้แล้วเอาสูตรนี้ไปใช้หรือจะตามไปที่อัลบั้มแฟนเพจก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ดูผังลายค่ะสำหรับช่วงแรกของการถักคอช่วงที่หนึ่งนะคะ คอช่วงที่หนึ่งคอช่วงที่สอง แล้วก็คอช่วงที่สามพี่เมย์จะใช้ผังนี้ ถ้าใครเคยถัก mf 0 3 3กับ mf 0 5 5จะเป็นลายเดียวกัน เพียงแค่ว่าลูกเล่นพี่เมย์จะอยู่ตรงนี้ค่ะ จะอยู่ตรงสองแถวนี้ เดิมเป็นดับเบิลโคเชตัวนี้พี่จะทำเป็นทริปเปิลโคเชทริปเปิลโคเช คือการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ตัวนี้เหมือนกัน ต้องการให้ลายมันดีด ออกมา พี่จะใช้ทริปเปิลโคเช เดี๋ยวค่อยๆ ถักตามพี่เมทีละแถวผังภาพนิ่งตัวนี้ตามไปที่อัลบั้มของ แฟน เพจนะคะหรือจะแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไว้ ตอนพี่เมย์สาธิตก็สามารถดูได้นะ ตัวสัญลักษณ์ที่เป็นขีดคือดับเบิลโคเช หรือ F หรือพอหนึ่งคอนะคะ เดี๋ยว ค่อยๆถักตามพี่จะอธิบายทีละแถว ลายที่เป็นลายช่วงคอสิ่งที่จะต้องระวังก็คือ แถวที่หนึ่งค่ะ แถวแรกสุด แถวนี้นะสำหรับ EP หนึ่งนะคะ MF 0 5 8 EP หนึ่ง พี่เมย์จะสาธิตวิธีการขึ้นห่วงตรงนี้ แล้วเชื่อมเป็นวงกลมค่ะ แล้วขึ้นแถวนี้รอ เดี๋ยวค่อยๆทำตามคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าตรงไหนไวไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อนนะคะ แนะนำ อุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF058 ค่ะ ไหมนะคะ พี่เมย์จะใช้เป็นไหมคอตตอนนะคะ เป็นคอตตอนแท้ คอตตอนแท้หรือฝ้ายแท้คืออันเดียวกันนะคะ คอตตอนกับฝ้าย เส้นจะเป็นเส้นขนาดเบอร์18ค่ะ เบอร์18จะใหญ่กว่าเบอร์16นิดนึง เป็นฝ้ายที่ตีเกลียวนะคะ ความหมายตีเกลียวก็คือเวลาเราถักเนี่ย เส้นมันจะออกเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมคะมันจะไม่คลี่ออก เส้นเป็นตีเกลียวแบบนี้นะถ้าเราคลี่ออกมาดู เราจะเห็นเส้นเล็กๆก่อนที่จะตีเกลียว ตัวที่ตีเกลียวนี่นะคะ ไหมของแต่ละยี่ห้อแต่ละเจ้าก็จะไม่เท่ากันนี่ค่ะฝ้ายตีเกลียว มันมาจากสามเส้นเล็กๆ แบบนี้เนื้อแน่น ๆ แบบนี้ เขาตีเกลียวมาพร้อมกัน ถ้าเป็นฝ้ายไม่ตีเกลียวมันก็จะเป็นเส้นๆ เวลาเราถักจะยากกว่านิดนึง เส้นมันจะแตกแบบนี้ แต่ถ้าตีเกลียวมันจะเป็นแบบนี้นะ จะถักง่ายกว่า ฝ้ายนะคะ เวลาถักงานที่ได้ออกมา จะเป็นงานที่ค่อนข้างอยู่ตัวนะคะ แล้วเวลาเรารีดเวลาเราซัก ก็เวลารีดก็จะรีดได้ง่ายกว่า ไหมซัมเมอร์ลองดู เข็มโคเชพี่ใช้เข็มโคเชเบอร์สองหัวขนาด1.5มิล1.5มิลคือตรงนี้นะคะ ตรงที่มือพี่จับไม่ใช่ตรงขนาดหัวนะคะ ขนาดเข็ม 1.5มิลตรงนี้ มีผลกับตอนที่เวลาเราถักงาน มีผลกับโซ่ มีผลกับห่วงนะคะ เวลาเราถักตรงนี้ ต่อไปค่ะ มาร์กเกอร์ เป็นรูปงองๆแบบนี้ค่ะ หรือจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่มีนะคะ เราจะใช้ไหมต่างสีก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะ จะเป็นเข็มสอด เข็มสอดตรงนี้เราจะเอาไว้เก็บเศษตอนที่งานเราเสร็จแล้ว แล้วก็กันไกค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวพี่เมย์จะสาธิตวิธีการเริ่มงานแบบห่วงโซ่ค่ะ ตามตารางที่ให้ชมตอนแรกนะคะ ตรงนี้ ห่วงพี่เมย์จะขึ้นทั้งหมด หกสิบสี่ห่วง เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักนะ ค่อย ๆทำตามนะคะ อันนี้พี่ถักได้หกสิบสี่แล้ว เราจะใช้ตัวห่วงยาวนิดนึง มาดูวิธีถักค่ะ เวลาเราถักนะคะไม่แนะนำให้ใช้วิธีเอาไหมพันมือแบบนี้ มันจะทำให้คุณถักได้ไม่นาน แล้วก็จะมีผลกับข้อมือจะทำให้ข้อมือปวดแล้วก็นิ้วปวดนะพี่แนะนำให้ใช้วิธีพาดผ่านอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนเริ่มเราก็ใช้พาดผ่านแบบนี้พอผ่านเสร็จแล้วเราเปลี่ยนนะไหมจะอยู่บนนิ้วชี้ ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วกลางจับสองนิ้วนี้เป็นตัวล็อกไหมแล้วเข็มจับแบบนี้ค่ะ เข็มโคเชจับแบบนี้ ตัวหัวจะหงายขึ้น นิ้วที่เป็นนิ้วประคองคือนิ้วกลาง นิ้วที่ทำงานหนักก็คือนิ้วโป้งนิ้วกลางและฝั่งนี้สามนิ้ว นี่นะ งานจะเริ่มโดยการคล้องไหมเหลือตรงนี้ไว้เก็บเศษนิดนึงนะ คล้องไหมค่ะ พอคล้องไหมเสร็จแล้วนะเอาหัวเข็มใส่เข้าไป ดึงห่วงออกมา แล้วดึงค่ะ เราจะถักด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วนะตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้งถักทริปเปิลโคเช แทงลงไปตรงโซ่หนึ่ง แทงแล้วเอาห่วงออกมา ดันดันนี้ค่ะ ดันหัวเข็มมันจะทำให้เราได้ห่วงเท่ากันไม่ต้องดึงนะคะ ใช้ดันรวบสอง รวบสอง แล้วก็รวบสองห่วงที่หนึ่งโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง แทงทะแยงเข้าด้านข้าง ดึงห่วงออกมา มีอยู่สี่ดันยาวรวบสองรวบสองแล้วก็รวบสองแบบนี้ค่ะ โซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง แทงทะแยง นี่ถักมาเรื่อยๆจนได้จำนวนของห่วงตามต้องการค่ะ ของมีของพี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดหกสิบี่ห่วงค่ะ หลังจากได้จำนวนหกสิบี่ห่วงแล้วนะคะ เราจับห่วงแบบนี้นะ ให้สังเกตว่าด้านขวามือจะเป็นโซ่ ด้านซ้ายมือจะเป็นทิปเปิลโคเชค่ะ เราเอามือเรากดไว้แบบนี้ จับไว้นะแล้วเราลูดตรงนี้ยังจับอยู่นะลูดค่ะ อย่าให้งานพลิกลูดมาจนถึงห่วงที่หนึ่งเอาหัวเข็มนะคะ แทงลงไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นถักตรงห่วงที่หนึ่งแทงลงไปตรงห่วงที่หนึ่งค่ะ พอแทงเสร็จแล้วนะ จับงานไว้แบบนี้ก่อน ใช้นิ้วกลางกดไว้นะ เอาไหมตรงนี้ใส่มือ เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับงานไว้ก่อน งานจะเป็นลักษณะนี้ ให้สังเกตว่าไหมจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะ ไหมที่เราเริ่มต้น ปัดไหมที่เริ่มต้นเนี่ย ข้ามมา ข้ามมาฝั่งนี้ มันจะพาดผ่านแบบนี้ค่ะ แล้วเราดึง ดึงห่วงข้ามมา งานจะเชื่อมต่อกัน โดยที่ไหมเส้นเนี้ย อยู่อีกฝั่งหนึ่ง เชื่อมต่อแบบนี้ ถ้าเราเชื่อมต่อถูกนะคะด้านโซ่จะอยู่ด้านโซ่ดับเบิลโคทิปเปิลโคเชจะอยู่ทิปเปิลโคเชตอนนี้ของพี่เมย์โซ่อยู่ด้านบนทิปเปิลโคเชจะอยู่ด้านล่าง พี่จะใช้ด้านที่เป็นโซ่ถักก่อน ดูที่ผังลายแล้วเราเริ่มต้นถักหลักที่หนึ่ง หลักที่หนึ่งพี่จะเลื่อนห่วงนะคะ เลื่อนห่วงแทงลงไปช่องโซ่ แทงช่องโซ่อีกครั้งหนึ่ง แทงช่องโซ่อีกครั้งหนึ่งนะสองครั้ง พอสองครั้งเสร็จแล้วเอาหัวเข็มค่ะแทงลงไป ดึงห่วงขึ้นมา ดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบ นับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ถักโซ่ตัวที่สอง ตัวที่สามหลังจากนั้นถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัวเบิลโคเชสองตัว โซ่สามแทนดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งถักลงไปอีกสองตัวในช่องโซ่ที่เริ่มต้น ขั้นด้วยโซ่3พอโซ่3เสร็จแล้ว ห่วงโซ่ถัดไป ถักด้านที่เป็นโซ่นะถักซิงเกิลค่ะ ซิงเกิลหรือ X หรือคอทอ ตรงนี้เป็นโซ่2ถักซิงเกิลค่ะ โซ่3ช่องนี้เป็นดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ ตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ตัวที่สาม โซ่สาม ช่องถัดไปค่ะ เป็นซิงเกิลโซ่สองซิงเกิลโซ่สามดับเบิลเดี๋ยวพี่ให้ดูลายนะ ว่าลายดูยังไง หนึ่งลาย หนึ่งห่วง หนึ่งช่วงลายจะใช้สองช่องโซ่ ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชสามหลัก เวลาถักนะคะ ใช้ดันหัวเข็มยาว โซ่สามตรงนี้ซิงเกิลเนี่ยค่ะ ดันหัวเข็มยาวดึง ดันหัวเข็มยาว โซ่สอง แล้วก็โซ่สามแพทเทิร์นลายจะเป็นแบบนี้นะคะดับเบิลโคเชตัวนี้ นี่นะคะ ตัวแรก แทนด้วย โซ่สามแทนด้วยดับเบิลโคเชต์ถักสองตัวตรงนี้เป็นโซ่สาม เป็นซิงเกิลโซ่สองซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโคเชต์สามตัว ถักวนรอบแล้วงานจะวนมาปิดตรงนี้ ถ้าเราถักถูกนะคะ ถ้าเราถักถูกแล้วเริ่มต้นห่วงตรงนี้ถูกจำนวนดอกของเราตรงนี้ ได้หกสิบสี่หารสอง หกสิบสี่หารสองจะได้ทั้งหมดสามสิบสองดอกหนึ่งช่วงลายดอก ใช้สองช่องโซ่ นับยังไง ดูอย่างนี้ นี่คฮะมันใช้สองช่องโซ่ สองช่องโซ่ สองช่องโซ่ต่อหนึ่งลาย นี่ ค่ะ ถักวนมานะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่า หน้าตาของสามสิบสองดอกที่เป็นฐานขอบ หน้าตาจะเป็นยังไง เราจะถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะ ตรงจุดเริ่มต้นพี่เมย์จะใส่มาร์กเกอร์ไว้ เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ชุดสุดท้ายนะคะ ดับเบิลโคเชสามหลักโซ่สาม ตรงนี้ถักซิงเกิลซิงเกิลคือ x คือคอทอ ขั้นด้วยโซ่สอง ถักซิงเกิล ปิดงานค่ะ โซ่สาม แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน แถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชต์ค่ะ แทงลงมา อันนี้ถักหนึ่งตัวนะคะดับเบิลโคเชต์โซ่สามตรงนี้แทนดับเบิลโคเชต์หลักที่หนึ่งหลักที่สองแทงลงตรงกลางหนึ่งตัว มาดูตัวที่สามค่ะ ตัวริมจะถักสอง ตอนที่งานถักวนมานะคะ ตรงริมตรงนี้มันจะมาถักอีกตัวหนึ่ง อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับตรงโซ่สาม แล้วฐานตรงนี้จะเปลี่ยนจากฐานที่มีสามหลักเป็นห้าหลัก ตอนนี้มีสี่นะ เราขึ้นเฉพาะสี่แค่นี้ก่อน โซ่สามนะคะ ตรงที่เป็นช่องโซ่ตรงนี้ แทงลงไปแล้วถัก ซิงเกิลโซ่สามค่ะ มาดูชุดที่สอง เราจะเพิ่มจากสามหลักเป็นห้าหลัก หลักแรกสองหลักสุดท้ายสอง เวลาแทงนะคะ พี่ไม่ได้แทงตรงช่องโซ่ ถ้าเราแหวนอย่างนี้เราจะเห็นช่องโซ่อยู่ข้างบน แทงลงไปที่ตัวมันค่ะ จะทำให้งานออกมาสวยกว่า แทงไปที่ตัว สองครั้งค่ะ พี่ไม่แทงตรงช่องโซ่นะช่องโซ่จะอยู่ตรงนี้ ตัวมันจะอยู่ตรงนี้ ตัวที่สาม ต่อไปค่ะ ตัวที่สี่ที่ห้าอยู่ตรงนี้ ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า โซ่สามซิงเกิลพี่จะสาธิตแค่สองช่วงแบบนี้นะ อันนี้ลายที่หนึ่ง อันนี้ลายที่สอง ที่เหลือถักเหมือนเดิม ถ้าเรามีทั้งหมดสามสิบสอง สามสิบสองลายดอก มันจะถักซ้ำแบบนี้สามสิบสองครั้ง แพทเทิร์นเป็นแบบนี้ หนึ่งชุด เฉพาะจุดที่หนึ่งเท่านั้นที่ขึ้นสี่ เดี๋ยวงานจะมาปิดทางนี้ ปิดงานแถวที่สามนะคะ จะเป็นโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ตอนที่เราเริ่มตรงนี้จะมีแค่สี่หลัก เราจะถักหลักสุดท้ายลงไป ตรงจุดเดียวกับโซ่สามค่ะ ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งตัว แล้วแทงลงไปด้านบนของโซ่สามดึงผ่าน งานเราจะได้ออกมาเป็นห้าหลักเหมือนกัน แถวที่สี่เราจะเลื่อนห่วง เลื่อนมาตรงกลาง แทงแล้วก็ดึงผ่านค่ะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม โซ่สามแทน ดับเบิลโคเชต่อด้วยโซ่ห้า สามบวกห้าเป็นแปด แล้วเราจะถักดับเบิลโคเชนะคะ ลงไปที่สามหลัก หลักหนึ่งหลักสอง หลักสาม หลักที่หนึ่งค่ะ แทงตรงที่จุดลวก ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองแทงลงจุดลวก ตัวที่สาม หลังจากนั้นพันหัวเข็มค่ะ เรามาดูตรงนี้ มันจะมีอยู่ห้าหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สามลงตรงนี้ค่ะ หนึ่ง ลงไปตัวที่สองดับเบิลโคเชนะคะ ตัวที่สาม พอถักตรงตัวที่สามเสร็จแล้วนะคะ ข้าง บนจะเป็นโซ่ห้า พันหัวเข็ม แทงลงไปที่เดิมค่ะ ที่หลักที่สามถัก ดับเบิลหลักถัดไปค่ะ พันหัวเข็มแล้วข้ามไป ข้ามไปชุดที่สามต่อ งานออกมาจะเป็น แบบนี้ค่ะแพทเทิร์นตัวกลางนะคะ ตัวที่สามตัวที่สามจะถูกใช้สองหลัก โดยที่ถักดับเบิลโคเชเสร็จขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วดับเบิลโคเชลงที่เดิม เดี๋ยวงานจะวนกลับมาเพื่อปิดตรงนี้ แถวที่สี่ค่ะปิดงาน งานจะวนกลับมาเพื่อปิดตรงชุดแรกที่เราเริ่มต้น หลังจากที่ถักชุดนี้นะ พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปที่จุดแรก ที่เป็นดับเบิลโคเชตตัวที่หนึ่งถักตัวที่สองลงไป ตอนที่เราเริ่มนะคะ เราเริ่มโซ่ตรงนี้ เป็นโซ่แปด โซ่แปด โซ่สามที่นับขึ้นไปแทนดับเบิลโคเชเราแทงตรงโซ่สามค่ะ แล้วดึง แทง แล้วดึงผ่านเพื่อปิดงาน งานออกมาจะหน้าตาเหมือนกันทั้งหมด ให้ระวัง ตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะคะสำหรับลายนี้ แถวต่อไป แถวที่ห้า เลื่อนห่วงนะคะ เอาหัวเข็มแทงลงไป เอาห่วงขึ้นมามีอยู่สองรวบ นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ โซ่สี่ แทนพันหัวเข็มสองครั้ง หรือทริปเปิลโคเชค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ตัวที่สองโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ตัวที่สาม พันหัวเข็มสองครั้งใช้นิ้วกลางกด สี่ ห้า ทั้งหมดหกหลักค่ะ งานออกมาจะได้แบบนี้ ตรงช่องตรงกลาง ตรงนี้นะที่ลายมันเชื่อมกัน แทงลงไปแล้วถัก ซิงเกิล ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ถักทิปเปิลโคเชต์ ทั้งหมดหกหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ เวลาเราถักนะคะ สองนิ้วนี้จะจับงานจับให้อยู่แล้วนิ้วนี้ค่ะ กดไหมเพื่อไม่ให้มันเลื่อน ดันเข็มยาวแล้วเราจะได้งานออกมาตัวเท่ากันสำหรับการถักพันหัวเข็มสองครั้ง ดันหัวเข็มยาว ทั้งหมดหกหลักพอเราได้ ครบหกหลักเสร็จแล้วนะคะ หัวเข็มแทงลงตรงกลางตรงจุดเชื่อม แทงลงไปถัก ซิงเกิลโซ่หนึ่งงานออกมาจะเป็นแบบนี้ ถักวนให้ครบแบบนี้ทุกชุดค่ะ เป็นงานแถวที่ห้านะคะ โซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะ ตรงจุดเริ่มต้น เรานับขึ้นไปตรงโซ่สี่หนึ่งสองสาม สี่ ข้างบนจะเหลือตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งนะ แทงค่ะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน งานมันจะเชื่อมต่อกัน แถวต่อไปค่ะ เราจะเริ่มที่ตรงช่องนี้เลื่อนห่วง แทงแล้วเราก็ดึงผ่านออกมา ขึ้นตรงนี้นะคะ ด้วยโซ่หนึ่งแล้วดึงยาวขึ้นมานี่นะ พี่เลื่อนให้ดูใหม่ ตรงนี้เป็นวิธีจบงานแทงนะคะ ดึงผ่าน พอดึงผ่านออกมานะ เอาหัวเข็มค่ะ แทงลงไปที่ช่อง แล้วดึงผ่านอีกรอบหนึ่ง โซ่หนึ่งแล้วดึงขึ้นมา ความสูงของลายตรงนี้แล้วแต่เราชอบใช้นิ้วนี้ประคอง นี่นะคะ นิ้วกลาง พันหัวเข็มแล้วดึงค่ะ สาม อันแรกเนี่ยดึงสาม แต่เวลานับจะนับเป็นสี่ เพราะว่าอันแรกนี้จะเป็น อันที่หนึ่งนะ แล้วรวบ พอรวบเสร็จแล้วเอาสองนิ้วนี้ค่ะ ช่วยจับ แล้วโซ่สอง เราถึงจะได้ตัวตุ้มๆแบบนี้ พันหัวเข็มนะคะ ลงตรงช่องที่สอง ดึงขึ้นมา เอานิ้วนี้ประคอง ความสูงตามชอบ สองคุณดูนิ้วกลางข้างขวานะคะ สาม สี่ พอสี่เสร็จแล้วคุณเอานิ้วนี้จับ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางข้างซ้ายจับ แล้วรวบค่ะ พอคุณรวบเสร็จแล้วก็โซ่สองจะได้งานออกมาแบบนี้ พันหัวเข็ม แทงลงไปค่ะ หนึ่งดึงขึ้นมาสองตัวที่สาม ตัวที่สี่พอ ตัว ที่สี่เสร็จ เอาสองนิ้วนี้จับ จับแล้วรวบ จับให้อยู่นะคะ อย่าให้งานดิ้น แล้วโซ่สองแล้วปล่อย กีบจะออกมาทั้งหมดห้ากีบนะคะ สี่ รวบคุณดูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางข้างซ้าย นะพี่จะจับจับชิดเลย นะ แล้วโซ่สองแบบนี้ นิ้วนี้ด้วย นะกีบที่ห้าค่ะหนึ่งสองเอา นิ้วนี้กด สาม ไหมมันจะเข้าไปอยู่ตรงนิ้วนี้พอดีสี่รวบค่ะ โซ่หนึ่ง ตรงนี้แค่โซ่หนึ่งนะ แล้วข้าม ข้ามมาแล้วคุณก็ดึงช่องใหม่ หนึ่ง สอง สาม สี่ รวบ โซ่ สองแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ เสื้อลายนี้นะคะ จะสวยไม่สวยอยู่ตรงตัวนี้ค่ะ ตัวตุ่มๆตตรงนี้ ดึงให้ดีลองดึงดู ถักวนมานะคะ แล้วเดี๋ยวงานจะมาปิดที่ช่วงสุดท้าย แถวที่หกนะคะ เราจะปิดงาน หลังจากที่เรา ถักกลีบสุดท้ายแบบนี้ แทงลงไปตรงจุดรวบค่ะ จุดรวบของกลีบแรกแล้วดึงผ่าน งานจะเชื่อมต่อ ต่อไปค่ะ แถวที่เจ็ด เลื่อนห่วงอีกครั้งหนึ่งห่วงจะมาขึ้นตรงนี้ เลื่อนห่วงนะคะ ดึงห่วงออกมา แล้วรวบ นับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ โซ่สี่ แทนทิปเปิลโคเชค่ะ หรือพันหัวเข็มสองครั้ง ขั้นด้วยโซ่สอง สี่บวกสองเป็นหก พันหัวเข็มสองครั้ง ใช้นิ้วกลางข้างขวากดแทงลงไปตรงช่อง ดันเข็มยาวเพื่อให้ตัวเท่ากัน หนึ่ง สอง สาม ขั้นด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปที่ช่อง หนึ่ง สอง สาม รวบสามครั้ง ครั้งละสองห่วง โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองสาม โซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วข้ามนะคะ หนึ่งดอกจะมีอยู่สี่หลักหนึ่ง สอง สาม สี่แบบนี้กีบข้างล่างมีห้ากีบ ตัวขาข้างบนมีสี่ขา อย่าเกินนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ลงที่ช่อง เป็นช่วงลายที่สอง หนึ่งสอง สาม โซ่สองค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ลงตรงช่อง หนึ่ง สองสาม โซ่สอง พันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้ง สี่เหมือนกัน เวลานับ ขั้นด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มสองครั้ง เอามือตรงนี้กดแล้วลง รวบสามครั้งค่ะ ครั้งละสอง หนึ่ง สอง สาม ขั้นด้วยโซ่สอง ถักแบบนี้วน นับขาให้ดีนะ ลายออกมาจะเป็นแบบนี้ พันหัวเข็มสองครั้งนะคะ จะทำให้ขาตรงนี้มันเหยียดขึ้น แถวที่เจ็ดนะคะ งานจะปิดโดยการถักโซ่สาม แล้ววนกลับมาตรงจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นตรงนี้เราขึ้นด้วยโซ่ โซ่สี่บวกกับโซ่สอง นับขึ้นไปตรงโซ่สี่ค่ะ แทงตรงโซ่สี่แล้วดึงผ่านเป็นการปิดงาน แถวสุดท้ายของลายจะเป็นแถวที่แปด งานจะเริ่มตรงนี้เลยนะ ไม่ต้องเลื่อนห่วง ขึ้นด้วยโซ่สามแทนดับเบิลโคเช หลักที่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปในช่องโซ่สองตัว ลายจะเป็นแบบนี้นะคะ ถักตรงฐานหนึ่งตัวถักตรงช่องสองตัว อันนี้คือหนึ่งหนึ่งชุด ชุดที่สองค่ะ แทงลงไปที่ดับเบิลโคเชต์หนึ่งตัวในช่องสองตัว เพราะฉะนั้นทุกช่องหนึ่งช่องจะมีอยู่สามหลัก สองช่องจะมีอยู่หกหลักเวลานับ นับแบบนี้ ถักวนไปจนครบค่ะ แถวที่หนึ่งถึง แถวที่แปดของลายช่วงที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ นะ ทีนี้ช่วงลายที่สอง ช่วงลายที่สาม ความแตกต่างจะอยู่ตรงแถวที่หนึ่ง แถวที่หนึ่งของช่วงลายต่อไปมันจะขึ้นต่อ ขึ้นต่อกับตัวดับเบิลโคเชตรงนี้ค่ะ เราจะไปดูกันที่ EP 2นะคะ MF 0 5 8 EP 2แล้วการถักตั้งแต่แถวที่2 3 4 5 6 7 8ช่วงลายที่2กับช่วงลายที่3จะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคลิปต่อไป EP 2พี่เมย์ไม่ได้สาธิตวิธีการถักตั้งแต่แถว2ถึงแถว8ให้ดู ถ้าคุณต้องการเห็นวิธีการถักก็ย้อนกลับมาดูที่ EP 1นี้ EP 2พี่จะเริ่มช่วงลายช่วงที่2ตรงนี้ให้ดู และเริ่มช่วงลายช่วงที่3ค่ะ